ชัดเจนแล้ว 26 พฤษภาคม 64 บัตร คนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 400 500 บาทได้รับวันไหนกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับสิทธิประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะสำหรับเงิน400ละ 500 บาทที่จะรับต่อเดือนนะคะ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็สอบถามกันเข้ามานะคะ ว่าจะได้รับในเดือนมิถุนายนนี้เลยหรือไม่นะคะ จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะรับฟังข่าวสารนะคะ ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุก ๆ วันค่ะ

จากกรณีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะได้เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะอีก 200 บาทนาน 6 เดือนนะคะ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงสิ้นปีนะคะเดือนธันวาคม 2564นะคะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็จะรวมกับเงินของเก่าด้วยนะคะ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ บางท่านก็ ็ได้รับ 200 บาทต่อเดือน บางท่านก็ได้รับ 300 บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับ 200 บาทต่อเดือนนะคะ ก็จะเพิ่มให้อีก 200 นะคะ รวมเป็น 400 บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับ 300 บาทต่อเดือนนะคะ ก็จะได้รับเพิ่มอีก 200 เป็น 500 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งเงินในส่วน 400 บาทและ 500 บาทที่จะได้รับต่อเดือนนี้นะคะ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะก็ เงินจะเข้าทุกวันที่หนึ่งนะคะของเดือนนะคะ ซึ่งจะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเป็นรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านที่เข้าร่วมรายการค่ะ โดยเงินในส่วนตรงนี้นะคะไม่สามารถสะสมได้นะคะพ่อแม่พี่น้องต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นนะคะ ซึ่งทางรัฐบาลนะคะจะเพิ่มให้นานถึง 6 เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2 5 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 นะคะ สรุปก็คือในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้นะคะ ยังไม่ได้รับนะคะ ทางช่องนะคะก็มาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องชัดเจนแล้วนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไป ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดี ค่ะ